สำหรับประโยค你们好欢迎来到我们的餐馆แปลว่า สวัสดีค่ะพัตตาคารของเรายินดีต้อนรับค่ะคำว่า你们好แปลว่า สวัสดีค่ะ ในประโยคนี้ใช้คำว่า你们ซึ่งแปลว่าพวกคุณเนื่องจากพนักงานต้อนรับเห็นว่ากำลังพูดกับแขกที่มีมากกว่าหนึ่งคำว่า好แปลว่า ดีคำว่า欢迎 แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า来到แปลว่ามาถึงคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的เป็นคำไวยากรณ์แปลว่าของคำว่า餐馆แปลว่าร้านอาหารหรือพัตตาคารสำหรับประโยค你好แปลว่าสวัสดีคำว่า你แปลว่าคุณหรือเธอคำว่า好 แปลว่าดี ให้สังเกตว่าในภาษาจีนคำทักทายจะใช้คำบุรุษสรรพนามมาใช้กับคำว่า จีแปลตามตัวอักษรคือ คุณดี นั่นเอง